Tell me something I don't know. สวัสดีค่ะ ทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะ ตั้งใจจะเอามาแชร์มากๆเลยนะคะ นั่นก็คือวิธีการดูแลผิวนะคะ ผิวที่ไม่แดดเนี่ยดูแลยังไงให้ผิวเนี่ยดีขึ้นได้ภายใน 1 อาทิตย์นะคะ ผิวที่ไม่ไหม้เนี่ยก็คือหายเลย อันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนดูนะคะ ก็คือช่วงที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ก่อนโควิดเลยนะถ้าใครที่ได้ติดตาม Instagram นะคะ จะเห็นว่าหนูไปเที่ยวทะเลบ่อยมาก มีไปดำน้ำนะคะพายเรือขี่เจ็ตสกีคือกิจกรรมแน่นมากทุกคน แล้วคือทุกกิจกรรมที่ไปทำนะคะตากแดดทั้งหมดเลย แล้วจะบอกว่าช่วงนั้นนะคือผิวคล้ำมากไหม้แดดมากๆเลยนะคะ ก็คือตั้งแต่แขนลงไปนะคะ หลังคอตรงเนี้ยก็คือดำแล้วก็ไหม้มากเวลาที่เราแบบรวบผมอะไรเงี้ย จะเห็นเลยว่าคอข้างหลังเนี่ยคือดำมากจากการที่โดนแดดนะคะ ก็เลยสรรหาวิธีนู่นนี่นั่นมาเพื่อที่จะ ฟื้นฟูผิวให้ได้เร็วที่สุดนะคะ ซึ่งหนูอยากก็ได้คนพบวิธีนี้ แล้วคือผิวดีขึ้นเร็วมากๆเลยนะคะ คลิปนี้ก็เลยตั้งใจเอามาแชร์ทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์ที่หนูใช้ในการฟื้นฟูผิวตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาจนถึงช่วงนี้นะคะ ก็คือตัวนี้นั่นเองนะทุกคนนี่ ตัวนี้นะคะ คือวัสลินกูต้าไฮยาเซรั่มเบิร์สโลชั่นนะคะเหนือกว่าการใช้วิตามินซี10 เท่านะทุกคน คือตัวนี้ตั้งแต่ตอนเลือกนะคะ จากที่ได้อ่านนู่นนี่นั่นมาทั้งหมดนะคะ เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆ เริ่มจากตัวนี้นะคะเขามีตัวกูต้าโกลนะคะเขามีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าวิตามินซี10 เท่านะคะ ช่วยทำให้ผิวของเราดูกระจ่างใสขึ้นได้แล้วก็ลดความหมองคล้ำอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขามีตัวไฮยาลูรอนถึง10 เท่านะคะ ที่ช่วยในการแบบ ฟื้น ฟู ผิว ของ เราให้ดูแบบมีความใสชุ่มชื่น อิ่มน้ำอะไรประมาณนี้ นะ ทุกคน คือตัวนี้นะคะจากที่ได้ศึกษามา เนี่ย เป็นโลชั่นตัวแรกที่เขาเอาส่วนผสมที่ปกติแล้วเรา เนี่ย เอาไว้ใช้กับผิว หน้า นะคะ ตัวนี้เนี่ยเขา เอามาใส่ในโลชั่น เพื่อให้เราได้ใช้กับผิวตัวนะคะ ต่อไปมาดูที่เนื้อโลชั่นนะคะนี่เนื้อโลชั่นน่ะดีมากๆคือเป็นเนื้อโลชั่นที่ว้าวมากตอนที่ทานะคะ จะเห็นว่าพอทาไปเนี่ยมันแตกตัวเป็นน้ำจ้าเห็นไหม แล้วเวลาเราทานะคะสัมผัสอะเราจะรู้สึกว่ามันเย็นผิวเรารู้สึกสบายผิวมาก กลิ่นก็หอมมากทุกคน แล้วเวลาทาไปเนี่ย คือรู้ว่ามันเหมาะกับอากาศบ้านเรามากอะเพราะว่ามันร้อนแล้วเราทาอะไรที่มันเหนียวเหนอะหนะไม่ได้ แต่ตัวเนี้ยเวลาที่เราทาไปอะมันมีความเย็นผิวและด้วยความที่เรารู้สึกว่าเขาเหมือนแต่งตัวเป็นน้ำนะคะ เวลาทาลงไปเนี่ย ผิวมันจะชุ่มชื่นมาก แล้วก็ซึมง่ายซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะเลยทุกคน เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ ว่าวิธีที่นุ้ยบูสต์ผิวให้แบบกลับมาดีได้ทำให้แบบหายคล้ำแดดได้เร็วมากๆจะนุ้ยทำยังไงบ้างนะคะ วิธีแรกเลยนะคะ ก็คือนุ้ยจะใช้โลชั่นเนี่ยผสมกับสครับ แล้วก็เอามาสครับผิวนะคะ ก็ตัวสครับนะคะ ทุกคนสามารถใช้แบบน้ำตาลหรือเกลือก็ได้ หรือว่าใครอยากจะไปซื้อเกลือสครับ ที่เขาขายตามเซเว่นอะไรอย่างเงี้ย ก็หาซื้อง่ายมากๆเลยนะคะ เขาก็จะมีแบบเกลือผสมนมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยในเซเว่นเยอะแยะมากมายทุกคนก็สามารถไปหาเลือกซื้อกันได้แล้วหนูอยากก็จะเอาตัวสครับตัวนั้นอะมาผสมกับตัวโลชั่นตัวนี้นะคะ ซึ่งอัตราส่วนเนี่ยจริง ๆก็แล้วแต่เพื่อนๆเลย ว่าจะชอบแบบไหนนะคะหนูก็ จ่ายอัตราส่วนไปแบบ1ต่อ1เลย เอามาสครับผิวเบาๆ ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เพิ่งไปตากแดดมาแล้วผิวยังลอกอยู่ หรือว่าผิวเนี่ยยังแสบจากการที่มันเพิ่งไหม้แดดมาอะไรเงี้ย ก็อย่าเพิ่งสครับนะคะ ให้เว้นสักระยะหนึ่งก่อนแล้วถึงเริ่มสครับนะทุกคน ความถี่ในการสครับผิวนะคะนุ้ยก็สครับแค่อาทิตย์ละประมาณ1-2ครั้งก็พอนะคะ ไม่ต้องสครับบ่อยมากเพราะว่ามันอาจจะเป็นการแบบทำร้ายผิวได้เนาะนุ้ยว่าสูตรนี้ดีมาก เพราะว่าโลชั่นของเขามีความชุ่มชื่นมาก พอเวลาเราใช้สครับผิวไปเนี่ย ผิวมันจะไม่แห้งหลังจากที่เราล้างออกนะคะ คือเราจะรู้สึกว่าผิวของเรานุ่มมาก ๆ เลยอะตอนที่แบบเราล้างสครับออกอะอันนี้คือแบบคอนเฟิร์มเลยแต่ว่ามันนุ่มจริง ๆนะคะทุกคนแล้วก็ขั้นตอนยังไม่จบแค่นี้นะคะพอเราอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนุ้ยก็จะมาพอกผิวพอกผิวทำยังไง คือนุ้ยอยากจะใช้ โลชั่นตัวนี้นะคะพอกไปที่ผิวเยอะๆเลยนะคะ อันนี้จะเยอะมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ทุกคนเลยแต่ว่าหนูเนี่ยก็คือพอกไปเยอะๆเลย แล้วก็ยังไม่นวดให้มันซึมเข้าผิวนะคะ พอพอกผิวเสร็จนะคะหนูจะใช้แรปแบบเป็นแรปพลาสติกที่เอาไว้ใช้แรปอาหารอะไรเงี้ยเอามาพันที่ตัวนะคะ พันไปประมาณ 20-30 นาทีหรือว่า นได้นานกว่านั้นก็ทนไปได้เรื่อย ๆ เลยนะคะ คือวิธีนี้มันก็คล้ายๆกับการแบบมาร์กหน้าเนาะ เวลาที่เราใช้มาร์กแผ่นอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีความชุ่มชื่นอยู่ที่ผิวหน้าเราได้นาน ส่วนผิวตัวนะคะเราก็สรรหาวิธีจะ มาพอกเหมือนกันก็เลยใช้โลชั่นนะคะทาเยอะๆแล้วก็ใช้แรปมาไป เราจะรู้สึกว่าผิวอะมันจะได้รับความชุ่มชื่นในระยะเวลาที่มันนานขึ้น แล้วก็พอหลังจากครบเวลาหรือว่าเรารู้สึกว่าเราพอแล้วอะไรเงี้ย เราก็ถอดแรปออกนะคะ แล้วเราก็นวดให้โลชั่นอะซึมเข้าผิวพอโลชั่น ซึมเข้าผิวหมดอะถ้าวันนั้นเราทำทั้งสครับแล้วก็มาร์กด้วยจะรู้สึกเลยว่าผิวว่ามันนุ่มมากๆทุกคน คือถ้าใครที่ไม่ได้บำรุงผิวบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วมาทำสูตรเนี้ยคือ คอนเฟิร์มเลยว่ามันนุ่มจริงๆ นุ่มมากๆ แล้วเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะสัมผัสตัวของเราตลอดเวลาคือแบบอยากจับตลอดเวลามันนุ่มจริงๆ ทุกคน สำหรับวิธีมาร์กนี้นะคะก็เหมือนกับสครับนะคะคือไม่ต้องทำทุกวันก็ได้ เพราะว่ามันอาจจะมีความแบบยุ่งยากนิดนึงอาจจะอาทิตย์ละ 2ครั้งอะไรอย่างนี้ก็พอนะคะ แต่ว่าถ้าใคร ที่อยากบูสต์ผิวแบบเร่งด่วนแบบที่นุ้ยบอกนะคะ คืออาทิตย์หนึ่งมาร์กแบบนี้ทุกวันนะคะ เป็นเวลา 1 อาทิตย์นะคะช่วงแรกช่วงแรกๆ ถ้าเราทำแบบนี้ทุกอาทิตย์อะผิวมันจะดีขึ้นได้เร็วมากๆ แล้วพออาทิตย์ต่อๆไปอะเราก็ทำแค่ประมาณละอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งก็ได้นะคะ อันนี้ก็คือแล้วแต่เลย แต่คือคอนเฟิร์มจริง ๆ เพราะว่าเห็นมากับตัวแล้วนะคะ ว่าทำแบบนี้ทุกวันหนึ่งอาทิตย์คือผิวดีขึ้นจริงๆ ขอบขอบที่มันเคยตัดอะมันหายไปเลยทุกคน แต่ว่าผิวมันอาจจะไม่ได้กลับมาขาวเท่ากันเหมือนเดิมนะคะ อันนั้นต้องใช้เวลาเนาะแต่มันแค่แบบรู้สึกว่าผิวมันไหม้น้อยลง ขอบที่ตัดเนี่ยมันหายไปนะคะ แล้วก็ผิวเริ่มเสมอกันมากขึ้นอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะ อันนี้คือทำมาได้สักพักหนึ่งแล้ว ผิวก็ใกล้กลับมาเป็นปกติแล้วนะคะ อาจจะยังไม่เสมอกันเท่าเดิมนะคะ แต่ก็คือ ใกล้มากเลยใกล้เคียงปกติมากๆแล้วนะ มาต่อกันเนาะพอเราพอกผิวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็นวดนวดนวดเขาซึมเข้าผิวแล้วก็เข้านอนได้ใช่ไหม พอตอนเช้านะคะเราก็ใช้ตัวเนี้ย ทาผิวเหมือนปกตินะคะ ไม่ต้องมามาร์กไม่ต้องมาแรปอะไรทั้งสิ้นแค่ ทาลงไปเป็นปกติ แล้วก็ใช้กันแดดทาทับลงไปนะคะ การใช้กันแดดทุกวันนะคะคือช่วยให้ผิวดีขึ้นได้เร็วมากๆเลยนะคะ แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบทา 2 ตัวทับกันนะคะ ตัววาสลีน่ะ เขามีโลชั่นตัวอื่นที่เขาผสมกันแดดนะคะเอาไว้ทาตอนเช้าก็ได้สำหรับใครนะคะที่แบบไม่ชอบความยุ่งยากแบบที่นุ้ยบอกเลยอะแบบพวกไม่ชอบทำสครับไม่ชอบมาร์กผิวแบบที่บอกไม่ชอบรอเวลานะคะ จะบอกว่าแค่ตัวโลชั่นตัวนี้ตัวเดียวอะเอาอยู่คือโลชั่นเขาดีมากๆทุกคนจริงๆอยากให้ทุกคนได้ไปลองนะคะโลชั่นอันดับหนึ่งในใจตอนนี้เลยนะคะอันนี้นุ้ยจะลองให้แฟนใช้คือผู้ชายส่วนใหญ่อะเขาไม่ชอบทาโลชั่นเพราะว่ามันเหนียวเนอะหนักผิวเขาจะไม่ชอบฟิลนี้ แต่ตัวเนี้ยคือแฟนนุ้ยใช้ได้เขาจะ ะไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนักผิวเลย คือตัวนี้คือโอเคมากๆนะคะ สรุปคือตัวนี้ประทับใจมาก ผิวดี ขึ้นได้เร็วมากๆ คลิปนี้คือตั้งใจจะอาจมาแชร์เพื่อนๆดูเลยนะคะ อันนี้คือแบบดีจริง ๆ ทุกคน สำหรับใครที่อยากลองใช้นะคะนุ้ยแนะนำว่าถ้าใครยังไม่มั่นใจในการซื้อหลอดใหญ่อะไรเงี้ย ไปลองก่อนได้นะคะ ที่เซเว่นนะเขามีเป็นซองด้วยนะคะ ซองละแค่ 29 บาท คือ ถ้าใครยังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจที่หนุ่ยบอกว่าเนื้อเขาดีจริงๆอะ่ะ ไปลองแบบซองก่อนนะคะ 29 บาท พอใช้ดีใช้แล้วชอบเนี่ยก็ค่อยไปซื้อหลอดใหญ่แบบนี้ก็ได้นะ สำหรับหลอดใหญ่แบบนี้นะคะ200 ml นะ ราคาอยู่ที่ 149 บาท แล้วก็มีหลอดใหญ่กว่านี้ด้วยนะคะที่ 330 ml นะคะ ราคาอยู่ที่ 239 บาท คือราคาดีมากทุกคนราคาถูกมาก ถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วก็ผลลัพธ์ต่างๆ ที่นุ้ยเห็นมานะคะ แล้วก็หาซื้อง่ายมากๆด้วยนะคะวาสลีนเนี่ยหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะ ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศคือมีหมดหาซื้อง่ายจริง ๆ นะคะ เซเว่นแบบซองนะคะ อย่าลืมไปลองกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะ มาเพื่อป้ายยาโดยเฉพาะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะ จะมีอะไรมาป้ายยาทุกคนอีกนะคะ อย่าลืมติดตามกันด้วยนะ บ๊ายบาย